เพราะโลกยังหมุนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงมีเรื่องราวมากมาย รอให้เราเรียนรู้ นำสู่ความคิดและการสร้างสารรค์องค์ความรู้ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นฐานสำคัญ สู่การเติบโตที่มั่นคงของสังคม อุทยานการเรียนรู้ TK Park ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อเป็นต้นแบบอุทยานการเรียนรู้ของประเทศ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพียบพร้อมด้วยหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และมัลติมีเดียที่หลากหลาย มีกิจกรรมที่โดนใจตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ที่นี่จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในหลากหลายมิติ เป็นห้องสมุดมีชีวิตสำหรับทุกคน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์กับ TK Park ประตูของเราเปิดกว้างเสมอสำหรับทุกคน ที่ต้องการเปิดสมอง แลกเปลี่ยนมุมมอง เติมต่อจินตนาการ สารฝันในหัวใจ ร่วมสร้างสารรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ไปกับอุทยานการเรียนรู้ TK Park เรามุ่งมั่นสร้างสารรค์ให้ที่นี่เป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน เป็นสนามความคิดให้เยาวชนแสดงผลงาน และแสวงหาความรู้ เป็นพี่เลี้ยงสร้างเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต เปิดโลกแห่งความรู้ให้กว้างให้ไกลขึ้น เมื่อเรารวบรวมและสร้างสารรค์เนื้อหาสาระ ทั้งในรูปแบบ สิ่งพิมพ์ e-books และ Audiobooks เราได้พัฒนา TK Online Library เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงห้องสมุดได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งผ่านช่องทาง www.tkpark.or.th รวมทั้งทางแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และติดตามข่าวสารของเราได้ผ่านโซเชียลมีเดีย เราไม่เพียงพัฒนาสื่อเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ พัฒนาเนื้อหาสาระของหนังสือให้ทันสมัยน่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เราเชื่อว่า กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เสริมทักษะชีวิต เราจึงได้จัดนิทรรศการหลากหลายรูปแบบ เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดการเรียนรู้ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างการแสวงหาความรู้และรักการอ่าน เราทุกคนอาจมีศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆของเยาวชนไทยให้เติบโต เพราะที่นี่คือต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต เราต่อยอดขยายเครือข่ายองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมอุดมปัญญา และกระบวนการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ในทุกภูมิภาคทั่วไทย ความรู้ คือพลังในการขับเคลื่อนสังคม อุทยานการเรียนรู้ TK Park เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ในระดับนานาชาติ ในรูปแบบการจัดสัมมนาวิชาการ และเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมผลักดันนโยบายส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ความรู้สร้างสังคมขับเคลื่อนสังคม การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ เราสามารถเรียนรู้จากทุกเรื่องในสารพัดรูปแบบ ผ่านหนังสือ ดนตรี กิจกรรม หรือมัลติมีเดีย ต่อยอดความรู้สู่จินตนาการไม่รู้จบ ในห้องสมุดมีชีวิต ร่วมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปกับอุทยานการเรียนรู้ TK Park